Welcome everyone to Junos with Just Commentary. So we're gonna react to a video, of course. This one is from Real Peach and this one is entitled What Kind of Gamer Are You? As we know, Thailand have a lot of gamers, a lot of youngsters in Thailand will play a lot of different games. whether it's game by yourself, game um streaming with persons from different um countries maybe from um streaming with your friends. Also there's this gaming um not room but i've seen a few videos where they are like in a, a room and then they have like the game set up and then there are players on that side and players on that side almost like a computer um, lab okay thank you so very much let's go and check out this video of course from real peach what kind of gamer are you and i'm quite sure he'll tell us all the type of gamers there are in thailand thank you let's go and check out this video โอเคบางคนในนี้ก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะบอกอีกครั้งนะครับว่าผมเป็น a gamer <laughs> and don't playing game make you um gain a lot of weight or would it make you not eat a lot actually because some persons are so focused on gaming that they don't get time to eat I hope that's not the case you have to eat and take care of yourself หนึ่งผมก็ไม่ได้ติดเกมด้วย <coughs> <laughs> what นั่นแหละ wow 104 hours of pure gaming this can't be right this is straight pure gaming what นั่นแหละซึ่งผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะมีความเป็นเกมเมอร์อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ขำๆ I prefer casual game, just a game on a phone. I don't do the console and the computer and all sort of gaming. The normal gaming on the phone is fine. เมื่อจริงจังหรืออย่างน้อยก็ต้องเคยเห็นแม่เล่นเกมปลูกผักอยู่บ้างใช่ไหมล่ะครับ Whoa, whoa, whoa. Alice, you saw your mom play. Really? Some persons, their mom don't play games, some of them. วันนี้ผมก็เลยจะมาแบ่งประเภทของเกม Let us know about the different type of gamers ผมเองเกมเมอร์สายแคชชัว That's me เกมเมอร์สายแคชชัวเนี่ยคือเกมเมอร์ที่สามารถพบได้ทั่วไปเล่นเกมเพื่อความสนุกหรือเพื่อฆ่าเวลาเล่นแบบขำๆชิวๆเล่นเกม Any type of game is fine เกมไหนสนุก Actually I don't do most of this um I need for me to play this game go back, back, back, back, back, back, back. For me to play this game, like, um, on my first Free Fire I saw there. But most of these games request to, um, require your laptop or your computer to have a certain type of program. Um, so that's why I'm not able to play most of them. I have to get a new laptop. And then those I play is just simple games like racing and stuff on the phones. Those you can download from Google Play. เกมไหนสนุกก็เล่น Oh No Hey, I just saw the shades. You remember the glasses from um, Pusolol? Up, up, up, to, up, up, toss, up, toss. It is on the girl's face. เกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์ Hardcore gamers. Hmm. เกมเมอร์ที่เล่นเกมแบบจริงจัง <laughs> They get codes. <laughs> ดูจากสถานการณ์ตอนนี้ศัตรูที่เหลือ มี 2 คนที่เป็น DPS และ 1 คนที่เป็นสายซัพพอร์ต ถ้าเราสามารถถ่วงเวลาศัตรูไว้ได้อีก18.29 วินาที เพื่อรอให้เราสามารถใช้สกิลอันติเมตได้ซึ่งตอนนี้มีเวลาอยู่ที่ 16.83 วินาที ก็จะสามารถทำดาเมจแบบ LOE ได้ถึง 420 ดาเมจต่อตัว ซึ่งคำนวณออกมาได้เป็น83.59%ของ t h e s are ทีม professional gamers, yo. They play to win. ไ่ตรงข้ามทำให้ทีมของเรามีโอกาสชนะถึง 92.59 โอ้ชิตโอเกิตเกมเมอร์สายแหลกเกมเมอร์เกมเมอร์สายแหลกก็คือเกมเมอร์ทั่วไปที่แหลกบ่อยๆนั่นแหละครับ โอ้บอยน้อยแกตายซะเถอะ Gamers w i t อินเทอร์เน็ต เกมเมอร์ AFK AFK เกมเมอร์ AFK หรือที่ย่อมาจาก แอบไปให้อาหารแมวปล่อยให้ผู้เล่นคนอื่นเป็นฟาร์มเอ่ออยู่ในความเงียบเหงาใช่ครับมันย่อมาจากอันนี้แหละครับ ซึ่งเกมเมอร์ประเภทนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกมเมอร์สายแหลกนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แหลก They do not lag คือเขาไม่ได้อยู่หน้าจอคอม so they play the game and they're not there ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าไม่อยู่นะจะเข้ามาเล่นเกม They busy เกมเมอร์นอนดึก เกมเมอร์นอนดึกก็คือเกมเมอร์ที่จะพบได้ตอนตีสามกว่าๆ ซึ่งสาเหตุเกิดจากตอนที่คุณบอกตัวเองว่าคุณจะเล่นตานี้เป็นตาสุดท้ายก่อนนอน The last one the last one the last one and the wrong never finish till they fall asleep bam บอกว่าตานั้นคุณก็ดันเล่นแพ้ ทำให้คุณอยากจะเล่นเกมแก้มืออีกตา แต่ว่าคุณก็ดันเล่นแพ้อีกรอบหนึ่ง ซึ่งมันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเช้า ซึ่งเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการเล่นเกมนานๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ดวงตาของเราได้รับอันตรายจากแสงสีฟ้าที่มันออกมาจากหน้าจอของได้แล้วเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่าผมถนอมดวงตาของผมยังไง Optus ก็ไม่ได้อยากรู้เท่าไหร่อเออ Yes tell us the shades ถึงไม่อยากรู้ผมก็จะบอกอยู่ดีว่าผมใช้ ออฟตัสซีโร่อัพตัสรุ่นซีโร่เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมาะกับเกมเมอร์มากนะครับเพราะว่าเลนส์ของเขาเนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลย Guys, go ahead and get your Optus รื shades, your Optus เห glasses, your Optus ใส spectacle. กเอาง่ายๆก็คือใส่แล้วสบายตาขึ้นนั่นแหละ แล้วเลนส์ของเขาเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับก็คือเพื่อเอาไว้กรองแสงสีฟ้านั่นแหละ มันก็สีเหลืองกำลังดีไม่ได้เพี้ยนเกินไปนะ แล้วก็ขาแว่นของเขาเนี่ยเรียกว่าบางมากที่สุดในโลกเลย คือมันบางพอๆกับขนาดขดสองสาแผ่ f นนะครับอันนี้เขาบอกมานะซึ่งมันดีตรงที่เวลาที่เพื่อนๆใส่หูฟังเนี่ยมันก็จะไม่มีหูด้วยนะครับแล้วนอกจากบางแล้วเนี่ยขาแว่นของเขาก็สามารถบิดงอได้แบบไม่เป็นไรด้วยนะ คือเขาออกแบบมาเพื่อให้มันทนทานนะครับ คือถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปดูก่อนได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยแล้วก u s t c h ค c k it out. And don't forget of course support. ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็จะได้ส่วนลด100 บาทจากทางร้านด้วยนะครับโอ้100 baht discount. Nice. Gamer สายโทร Troll gamers. ก็ตรงตัวนั่นแหละครับ gamers trail gamers might be those who like to just cause havoc in the game they they just do i n g t h i n g to upset the real professional gamers โหก็คือเกมเมอร์เกรียน ซึ่งพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็จะชอบแกล้งคนที่อยู่ทีมเดียวกัน Oh ตั้งใจทำให้ทีมตัวเองแพ้โอ้ยเกมเมอร์หัวร้อน เกมเมอร์หัวร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ They'll destroy everything they want to win and they will crush damn Quit นั่นก็คือการที่ถ้าเกิดมีใครทำให้เกมเมอร์คนนั้นไม่พอใจเนี่ย เขาก็จะออกจากเกมแล้วทีมจะแพ้หรือชนะ they do they destroy their own เอร์ computers ป๊อปคอ o r น popcorn gamers เกมเมอร์ที่ไม่ค่อยจะเล่นเกมด้วยตัวเอง แต่จะชอบดูคนอื่นเล่นมากกว่าแบบเอ่อพี่เอกฮาร์ดร้อนในหรือว่าใช่เล Judah แป้ง Sweet สเอ่อ Judah Sweet is a popcorn gamer สบิงสับนั่นแหละเกมเมอร์ดีเจ DJ gamer เกมเมอร์ดีเจเนี่ยสามารถพบได้ทั่วไปตามเกมมัลติเพลเยอร์ที่ต้องใช้ไมค์ในการสื่อสาร ซึ่งเกมเมอร์ประเภทนี้เนี่ยก็จะชอบเปิดเพลงเสียงดัง เปิดพัดลมเป่าใส่ไม้ตะโกนเสียงดังใส่ไม้อันนี้กะนฮาร์ดลี่วันเดียสี่เกมเมอร์ประเภทนี้เนี่ยเกมก็เลยต้องมีปุ่มปิดเสียงยังไงล่ะครับ เกมเมอร์สายเปย์เปย์เกมเมอร์ เกมเมอร์สายเปย์เนี่ยจะเติมเงินเพื่อซื้อของในเกมนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินซื้อกินหรือว่าชุดสวยๆอาวุธเท่ๆหรือบางเกมก็มีระบบรูทบ็อกซ์หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ากาชาที่จะทำการสุ่มไอเทมในเกมมาให้กับเรา อยากได้อาวุธเท่จังเติมเงินซื้อกาชาหน่อยแล้วกันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน่ spend แล้ money ว to to get to look the best in the gaming world. Oh boy, a fat. he bought a หนึ่งร้อยห้าสิบแปดกาชาผ่านไป You you เกมเมอร์สายฟรีฟรีเกม่มอร์ก็คือเกมเมอร์ธรรมดาที่ไม่ได้เติมเงินนั่นแหละครับ พอดีมีกล่องกาชาที่เกมแจ the, ก the มาฟรี free game the free gamers are not the free games sometimes are not the best sometimes when you pay for it you get the best quality at times ลองเปิดดูหน่อยแล้วกัน what is it oh the lagers เกมเมอร์ดองเกมเกมเมอร์ที่ซื้อเกมมาเยอะมากในช่วงลดราคาแต่สุดท้ายก็เล่นแต่เกมเดิมที่มีอยู่แล้ว so what do they buy ใช่ครับ ผมเอง Hey, wait, wait, wait. That would have been that would have been a nice screensaver for those who like gaming. Though that would be nice. เกมเมอร์สายเหงา Lonely gamers. But they're playing by themselves. <laughs> It's you. you You're playing by yourself. Play by yourself. <laughs> oh no, there's no one in the gaming world to play with. Hello. Hello. Anyone home? Okay guys so that was a great one of course the gamers in Thailand what type of gamer are you leave a comment in the comment section below let us know what type of gamer you are okay don't forget, of course, please support Real Peach. The link to the shades or the glasses will be in the description of his channel um, so that you can go ahead and support him. Get a 100 baht off. That's awesome. Wonder if I can order it. I need to just get my address in order so I could consider ordering one. I don't know how long it would take to get to the Caribbean, but I can consider, of course, ordering one and um, maybe doing a review on it. Awesome video, of course, once again from Real Pitch. Animation great, um, um, slow and steady, so that we can understand. And of course, the subtitles have been added to make it even more enjoyable for me as an English um, fan and for also English subscribers. Thank you so very much. Bye, guys.